สวัสดีค่ะ เรามาเรียนรู้ประวัติของหลวงปู่ปานกันนะคะ หรือว่าพระครูวิหารกิจจานุการ หรือบางท่านเรียกว่าหลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเกิดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พศ 2418 อุปสมบทณวัดบางปาหมอ เมื่อวันที่1เมษายน พศ 2438 พระอุปชาได้บอกท่านในระหว่างที่เป็นนาคว่า ท่านได้ปรารถนาพระพุทธคุณมามาก และการบำเพ็ญบารมีชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย เกิดข่าวต่อไปก็จะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้น เรามาดูกันนะคะว่ามีหลวงพ่อหรือหลวงปู่ท่านใดบ้างที่เกี่ยวพันกับหลวงพ่อปานค่ะ หลวงพ่อสุนสุนทโล หลวงพ่อสุนวัดบางปาหมอ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอุปชาของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เป็นอาจารย์สอนพระกรรมฐานทั้ง 40 กอง ในวิสุทธิมรรคให้แก่หลวงพ่อปานสอนปฏิปทาในการปฏิบัติทุดงวัด รวมทั้งสอนการรักษาโรคต่าง ๆ เพื่อส่งขอญาติโยมพุทธบริษัท หลวงพ่อปั้นวัดพิกุล หลวงพ่อปั้นวัดพิกุล ตำบลพระขาว อำเภอบางบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นพระผู้ทรงคุณธรรมขั้นสูงองค์หนึ่ง ที่หลวงพ่อสุนวัดบางปาหมอ นิมนต์ท่านมาเป็นพระคู่สวดของหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ทรงพระกรรมฐานทั้ง 40 กองในวิสุทธิมรรคและมหาสติปัฏฐาน4เช่นเดียวกับหลวงพ่อสุนวัดบางปาหมอ หลวงพ่อจีนวัดเจ้าเจ็ดใน หลวงพ่อจีนวัดเจ้าเจ็ดในตำบลเจ้าเจ็ดอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย์พระปริยัติธรรมองค์ แรกของหลวงพ่อปาน หลวงพ่อสุนได้แนะนำให้หลวงพ่อปานเดินทางไปเรียนกับหลวงพ่อจีนในพรรษาที่สอง หลวงพ่อปานเรียนอยู่ได้สองปี มีความแตกฉานมาก หลังจากนั้นจึงได้เข้าไปเรียนยังสำนักวัดสักเกต กรุงเทพมหานครอีก5ปี จบพระอภิธรรมเจ็ดคำพี หลวงพ่อเนียมวัดน้อย หลวงพ่อเนียมวัดน้อย อำเภอบางปามา จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นอาจารย์สอนกรรมฐานที่สำคัญองค์หนึ่งของหลวงพ่อปานวัดบางนมโค หลวงพ่อปานเรียนพระกรรมฐานกับหลวงพ่อเนียมอยู่สามเดือน ท่านเป็นพระผู้ทรงคุณธรรมขั้นสูงอีกองค์หนึ่ง ที่หลวงพ่อสุดแนะนำไว้ และท่านก็มรณภาพในอริยบทสีหาสายญาติ หลวงพ่อโหนง อินทสุวรรณโน หลวงพ่อหนงวัดคลองมะดัน หรือวัดอัมพวัน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรีท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อเนียม วัดน้อยเช่นเดียวกับหลวงพ่อปาน หลวงพ่อเนียม บอกว่าถ้าข้าตายนะ หลวงพ่อหนงวัดคลองมะดันแทนข้าได้ ท่านมรณภาพในอริยบท นอนตะแคง ขวาพนมมือ หลังจากท่านมรณภาพแล้วถึง 13 เดือน สังขารท่านก็ไม่เน่าเปื่อยมีสภาพคล้ายคนนอนหลับปกติ พระครูวิสุทธิ ศีราจารย์พิงอินทโชติ หลวงพ่อพิงวัดมะกอก หรือวัดบางประกอบกรุงเทพมหานคร เป็นพระผู้ทรงคุณธรรมสูงองค์หนึ่ง ท่านมีความชำนาญในอสุภกรรมฐาน ในประวัติของท่านกล่าวว่า หลวงพ่อปานได้เคยเดินทางมาศึกษาพระกรรมฐานกับท่านหนึ่งคืน หลวงพ่อพระครูรัตนาพิลมวัดบ้านแพนตำบลบ้านแพนอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นสหธรรมิกกับหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค หลวงพ่อปานได้นิมนต์ท่านมาเป็นพระอุปชายาของหลวงพ่อพระมหาวีระถาโล ท่านได้พูดในขณะ ให้การอุปสมบทว่า ฉันบวชพระมามากแล้ว ไม่อิ่มใจถ้าบวชพวกเธอ หลวงพ่อจงพุทธสโล หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกตำบลหน้าไม้อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลวงพ่อปานเคยสั่งหลวงพ่อพระมหาวีระถาวโลว่า ถ้าฉันตายเธอไปขึ้นทุดงกับหลวงพ่อจงก็แล้วกัน หลวงพ่อจงท่านได้ให้การสงเคราะห์ หลวงพ่อพามหาวีระในระหว่างปฏิบัติทุดงในป่า และได้พยากรณ์ไว้ว่า ต่อไปจะได้รับความรู้พิเศษจากพระ จะสามารถสอนให้คนเข้าใจเรื่องสวรรค์เรื่องนรกได้ง่าย ๆ หลวงพ่อเล็ก เกสโล หลวงพ่อเล็กวัดบางนมโค พระผู้ทรงคุณธรรมขั้นสูงองค์หนึ่งที่หลวงพ่อปานนิมนต์เป็นคู่สวดให้กับหลวงพ่อพระมหาวีระถาวโลร่วมกัน ท่านเป็นพระที่หลวงพ่อปานให้ความไว้วางใจ หลวงพ่อปานเคยได้ทำพิธี พุทธาพิเศษผ้ายันเกาะเพชรแทนท่าน ภายหลังท่านได้รับนิมนต์ไปร่วมพิธี พุทธาพิเศษพระพุทธชินราช รุ่นอินโดจีน และพระฉลอง 25 พุทธศตวรรษ พระครูอุดมสมาจารย์สังปุยสิริหลวงพ่อสังวัดน้ำเต้าอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ท่านเป็นสิทธิ์หลวงพ่อสุนวัดบางปาหมอ หลวงพ่อปั้นวัดพิกุลและหลวงพ่อจง วัดหน้าต่างนอกท่านเป็นผู้ทรงยานสมบัติ กำหนดจิตตามในขณะหลวงพ่อปานบรณภาพ ท่านบอกว่าพรมเทวดาห้อมล้อมไปส่งหลวงพ่อปานถึงสวรรค์ชั้นดุสิตพระครูวิหาร กิจจานุการมรณะเมื่อพรรษาที่ 43รวมอายุ 63 ปี หลวงพ่อปาน โสนันโท วัดบางนมโค ท่านมรณภาพในวันที่ 26 กรกฎาคม พศ 2481 เวลา 18นาฬิกา ท่านได้กำหนดวันและเวลามรณภาพของท่านไว้ล่วงหน้าถึง 3 ปีก่อนมรณภาพ ท่านได้ให้โอวาทเป็นครั้งสุดท้ายให้สิทธิทุกคนทำความดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ห้ามดื่มสุราและห้ามลักทรัพย์ สำหรับคนที่ไม่ทิ้งคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าจะเอาตัวรอดได้หลังท่านมรณภาพ 9 วัน ก่อนนำบรรจุลงหีบสังขารของท่านเป็นปกติทุกอย่างมีอาการเหมือนคนนอนหลับ หลวงพ่อพระราชพมยาน พระมหาวีระถาวโล วัดจันทาราม ท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานี พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมยานสิทธิหลวงพ่อปานวัดบางนมโค ท่านได้ศึกษาพระกรรมฐานทั้ง 40 กองในวิสุทธิมรรค ศึกษามหาสติปฐาน 4 และปฏิปทาข้อวัดปฏิบัติจากหลวงพ่อปาน และได้นำมาถ่ายทอดให้กสิทธิานุสิทธิ์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อความพ้นทุกข์ตามพระธรรมคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภาพนี้เป็นภาพที่มีความสำคัญภาพหนึ่ง ซึ่งท่านอนุญาตให้ถ่ายไว้เป็นกรณีพิเศษ ค่ะ แล้วทิ้งท้ายไว้สักนิดหนึ่งนะคะ อนุโมทนาบุญสำหรับหนังสือที่เล่มนี้นะคะ ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ท่านกำลังฟังอยู่นี้ ท่านบันทึกด้วยขณะที่ท่านป่วยหนัก เมื่อปีพศ2515 อาการป่วยขนาดนั้นคิดว่าจะไม่มีเวลามาคุย กับท่านทั้งหลายได้อีกด้วยอาการเครียดมากกินไม่ได้ ขนาดกินอะไรเข้าไปท่านก็เจียนออกมาทันที แต่ก็พยายามรวบรวมกำลังบันทึกเสียงไว้ด้วยประโยชน์ในขณะที่คิดในขณะนั้นนะคะก็คือ 1. เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบตามความเป็นจริงว่าคนที่ตายไปแล้วไม่สูญยังมีการสืบต่อ รับภาระในการเสวยสุข เสวยทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าตัดไว้จริง โดยเอาอาการตายของผู้เขียนเป็นเครื่องยืนยัน 2. พิสูจน์การตายแล้วไม่สูญมีการพิสูจน์ได้ตามหลักสูตรของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ ถ้าเราเอาจริงกันก็ไม่มีอะไรเป็นของยาก ขอให้พิสูจน์ด้วยการปฏิบัติจริงทำพอดีและทำให้ถูกรู้จักควบคุมกำลังใจให้พอเหมาะพอดี จะพิสูจน์ได้แบบสบาย 3. เพื่อรับรองเรื่องญาณสมาบัติและมรรคผลว่าขณะนี้ยังมีอยู่ ไม่ได้สลายตัวไปตามหนังสือ บอกวัดที่ท่านผู้ทรงคุณประเภทไม่เอาไหนแต่งไว้ทำให้ความเข้าใจของท่านผู้ประสงค์ดีคาดเคลื่อน จะได้ปฏิบัติจนถึงที่สุดของความดีที่มีอยู่และสร้างเสริมใหม่ เรื่องที่หลวงพ่อเล่าเป็นเรื่องสนุกๆนนะคะ มีหลายเรื่องจนอยากจะบันทึกเอาไว้แล้วก็ถ่ายทอดให้กับผู้อื่น ที่ไม่มีโอกาสดี ๆ อย่างพวกเราได้ฟังกันบ้างนะคะ แต่ก็เกรงว่าจะถ่ายทอดมาในอารมณ์ที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นัก หรือว่าทำให้ผู้ฟังเกิดความคลางแคลง ดังกล่าวข้างต้นนะคะ ดังนั้นจึงพากันลบเราให้หลวงพ่อผู้เป็นผู้เขียนบันทึกเอง ก่อนที่ท่านจะทิ้งพวกเราไป ท่านทนการลบเล้าของพวกเราไม่ไหว ท่านก็เลย รีบเขียนบันทึกให้นะคะ วิธีเขียนบันทึกของท่านก็ได้ทำเป็น 2 ตอนนะคะ ตอนแรกท่านพิมพ์ดีดมาเอง แล้วเราก็จัดพิมพ์โลเนียลแจกกันอ่านเป็น ตอนๆระหว่างพักพวก พักเดียวสุขภาพของหลวงพ่อที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้วก็ทนไม่ได้ พวกเราจึงเปลี่ยนวิธีคือให้หลวงพ่อเล่าเรื่องแล้วบันทึกเสียงไว้ พวกเรา รับเทปมาถ่ายทอดเป็นอักษร แล้วก็ทำโลเนียวแจกกันต่อไปอีกทีหนึง่งวิธีนี้เบาแรงหลวงพ่อไปพอสมควรค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้ผู้อ่านก็จะมาเล่าประวัติของหลวงพ่อปาน สนันโทในตอนต่อๆไปค่ะ ขอบคุณที่รับฟังค่ะ